ดมือกันต่อเลยครับผมวายอ่ะวายบางนี้สวยอยู่นะทำมันเล่นใบ ตัวคูณมันจะตัวคูณมันจะไปตามวายเลยใช่ไหม น่าจะใช่นะมันนะ เกมนี้แตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมไม่จำเป็นต้องแตก แต่ว่าฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะ ซ้ายขวากลางได้หมด เอาที่แบบว่าสบายใจเลยนี่เห็นไหมตรงกลางก็แตกได้นะมันนะ ขอไว้หน่อย ขอไว้หน่อยไว้จำแจมไปเลย มา ไม่ดัส เอาหน่อยเพื่อนขึ้นกราฟไปอยู่นะดอกนี้สวยหลายๆใบวายมาแล้วเพื่อนวายมาแล้วจังหวะนี้ผมคูณสามมาเห็นว่าวายสามตัวก็คูณสามนะ วายมันก็น่าจะขึ้นตาม เอ้ยไม่ใช่วายดิตัวคูณจะขึ้นตามวายนะน่าจะใช่ไหนต่อผมวายวายมาหนึ่งตัวฝั่งซ้ายนะจังหวะนี้ไปยังไงดีครับผมโอ้โหไม่ไหลวะเชิงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วกัน รู้สึกว่าเชิงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแล้ววายมาข้างล่างสวยงามอย่างนี้ ไปยังไงกันต่อดีครับผม ขอหลายๆดิเพื่อนเาหลายๆนะดิวะเอ้ยเชิงเริ่มแปลกๆแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าเบ็ดสี่อะลองเบ็ดสี่ดูแล้วกันนะเบ็ดสามรู้สึกว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่ เดี๋ยวมันจะหมดไวเอา แต่เบ็ดสี่จะหมดไวกว่าเดิมนะถ้ามันจะไม่แตกแต่ผมเชื่อว่าเบ็ดสี่มันน่าจะแตกอยู่เชื่อผมูคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ย มาเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อย เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โห ขอวงขอวายหน่อยดิเพื่อน เอาหน่อยเว้ย อืมวายมาแล้วสามตัว ไปไงแล้ววันนี้หืมวายเต็มกราฟอยู่แล้วดอกนี้ ครึ่งกราฟหายไปนะผมคูณห้ามับ ก็ให้ไปแล้วแปลงไงกันต่อไหลหรือเปล่า ไหลหรือเปล่ายังไงดีผมเชียงไข่จะไป โอ้โหไม่นไหลเหมือนจะดีอยู่เมื่อกี้มันจะดีอยู่ ทรงเหมือนจะมา วายตรงกลางครับอย่างนี้ว่ายังไงดีผม แตกหรือเปล่าไม่แตกนี่ไงแล้ววายมา4ตัวอย่างนี้คูณ4ไปแน่นอนนะผมหมับเข้าไปแล้วไปยังไงต่อไหลหรือเปล่าคิวคิวอยู่ตรงกลางคิวกรอบท้องนะคิวนี่ไงมันมาจนได้แล้ววายมาต่อไหลๆอย่างนี้สวยงามอารามแท้แล้วตะนึคูณ7หมับเข้าไปผมขู้มาว่าว่าส่งเริ่มมาแล้วผมมาส่งมันเริ่มมาแล้วเพื่อคูณ8ไปต่อแล้วไปยังไงต่อคูณ9มาไหมคูณ9มาไหมยังไงดีคิวคิวคิวคิวลงมาโอ้โหคิวอยู่ตรงนั้นก็จบเลยครับ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 แล้วก็ที่สำคัญคือเราบอลเลตด้วยนะมานานต้องจัดแล้วเนี่ย มาผมมาวายมาอีกแล้ว 3 ตัวอย่างนี้สวยงามไปดีครับผมคูณ3นะ ส่งกำลังมาดีขอจำแจมเพื่อนยังไงกันต่อดียังไงกันต่อดีอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาดีวะ วายมาอีกแล้วผมจังหวะนี้นะเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนวายสามตัวมุมอย่างนี้สวยงามอยู่ผมไปไงต่อไหลไหมไหลไหมยังไง โอ้โห ไม่ไหลวะขึ้นกระไปแล้ววันนี้ นี่แล้วมันไหลไปแล้ว จังหวะนี้มันไหลไปแล้วสวยงามนี่แหละที่กูต้องการนะคูณห้าหมักควาไปไปไงต่อสวยๆอย่างนี้แหละสวยๆวายเข้าสวยๆอย่างนี้แหละที่กูต้องการเช็ดี้มันมาแล้วว่ะมันมาแล้วเว้ยเมื่อมันมาแล้วเว้ยทรงมันเริ่มมาดีแล้วนะพนักก้อนใหญ่ก็โตมาอีกหลอกนึงครับผมจังหวะนี้ร้อยสามสิบแปดบาทเช็ดเคเอาแล้วเว้ยเช็ดโดไปเบ็ดเจ็ดเลยแล้วกันเบ็ดโปรดผมนะเบ็ดโปรดผม ลองดูเมื่อลองดูครับผมเบ็ดเจ็ดจะเป็นจังได อยู่หลายๆไปเพื่อนอะไรที่กูต้องการอะขอแบบหลายๆอย่างเงียบอย่างเหงาอะไรเงี้ยเริ่มไม่ใช่แล้ว เริ่มไม่ใช่แล้ว เริ่มทรงแปลกๆมาอีกแล้วจังหวะนี้กูว่าเริ่มไม่ใช่แล้ว มาไหนขอลองเป็นแบบหนักๆกกันดูบ้างแล้วกันนะเพื่อนเริ่มขยับไปเป็นหนักๆกันแล้วนะเป็นสิบดู เผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นมาเฮ้ยอย่าว่าว่ะเฮ้ยอย่าว่าทำมันเล่นไปทำมันเล่นไปนะมันมาอยู่เนี่ยมันมาอยู่เนี่ยกับพอมาอย่างนี้สวยงามนะครับไหล ๆไปอย่างนั้นที่กูต้องการนะเออ วายมาต่อไปไงต่อดี วายมาโอ้โหแต่ไม่ไหลต่อว่ะทรงเหมือนจะมาดีแล้วเมื่อทรงเหมือนจะมาดีจะจัดแล้วผม นล้ววายมาขอบบนอย่างนี้สวยงามสูงขึ้นกราฟอีกดอกนึงนะดอกนี้นะแต่แตกเบาจังวะเบ็ดสิบมันแตกเบาจังวะเบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันมาลองดูขำๆนะมาขำมาวัดวัดไปเลย คุณสามร้อยไม่ต้องอะไรเยอะแยะวายใหม่แล้วว่ะวายช่องสามเอ้ยไม่ใช่วายช่องสามวายสามช่องข้างล่างนะโอ้โหวายสามช่องยังไม่แตกกันนะคุณทำจริง วายสามช่องอย่างนี้มึงยังไม่แตะให้กูอีกหรอ เริ่มจะไม่ใช่แล้วเพื่อน เริ่มจะแบบว่าลงรัวรัวเลยเปล่า ลงรัวแล้วหรอเอ้ยขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อนเพื่อนเพล่นไปหน่อยเหลือเก้าบาทได้เช็ดเคมา มึงเอาไปให้หมดเลยไป หมับคขาเรียบร้อยหมดตูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอพาทุทนเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับถ่าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจผมกันด้วยนะครับผมและใครสนใจตามมาเลยนะ เพื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดไปได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านยันแล้วก็ที่สำคัญคือรับวอลเล็ตด้วยนะเพื่อนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ